การสร้างแอนิเมชัน แอนิเมชันนั้นมีต้นกำเนิดมานานแล้วนะคะ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้มีการค้นพบภาพเขียนบนผนังถ้ำเป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่ง ซึ่งในภาพวาดมีการวาดการเคลื่อนไหวของขาทั้ง 4 ข้าง ในยุคต่อมา 1,600 ปีก่อนคริสต์ศักราชนะคะ ในยุคของฟาโรลามาเซตที่ 2 ได้มีการก่อสร้างวิหารเพื่อบูชาเทพีไอซิสค่ะ โดยมีการวาดรูปการเคลื่อนไหวของ TPISIS ต่อเนื่องกันถึง 110 รูป จนกระทั่งถึงยุคกรีกโรมัน เมื่อดูจากภาพที่ปรากฏบนคนโทจะปรากฏเห็นเป็นภาพต่อเนื่องของการวิ่งค่ะแอนิเมชันคือการทำให้ภาพนิ่ง เกิดการเคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้นในเด็กและผู้ใหญ่ ยังรวมถึงคนทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะ ซึ่งมนุษย์เรา มักเลือกที่จะมองรูปภาพหรืออะไรที่มีสีสันก่อนมองเนื้อหาเสมอ โดยการมองภาพนิ่งที่มีลักษณะต่อเนื่องกันด้วยความเร็วทำให้มองเห็นการเคลื่อนไหวที่กลมกลืน จากปรากฏการณ์ทางชีววิทยาที่เรียกว่า ความต่อเนื่องของการมองเห็นค่ะ ร่วมกับการทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ที่ความเร็วระดับหนึ่ง จนตาของเรามองเห็นว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจากวิธีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก ถ่ายภาพ รูปวาด หรือรูปถ่าย แต่ละขณะของหุ่นจำลองที่ค่อยๆขยับ เมื่อนำภาพดังกล่าวมาฉายด้วยความเร็วตั้งแต่ 16 ฟิล์มต่อวินาทีขึ้นไป เราจะเห็นเหมือนกับว่าภาพดังกล่าวนั้นเคลื่อนไหวได้ต่อเนื่องกันค่ะ ทั้งนี้เนื่องจากการเห็นภาพติดตาค่ะ ในทางคอมพิวเตอร์การจัดเก็บภาพแบบแอนิเมชันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอินเทอร์เน็ตนะคะ ได้แก่ นามสกุล GIF MNG SVG FLAT และไฟล์สำหรับเก็บวิดีทัศน์ประเภทอื่นๆค่ะ แอนิเมชันนั้นได้เข้ามามีบทบาทกับงานหลายๆ ด้าน ซึ่งแต่ละองค์กรหน่วยงานก็นำไปประยุกต์ใช้ในงานหลาย ๆ ประเภทค่ะ และในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ก็ได้หันมาใช้งานแอนิเมชันในการผลิตมากขึ้น งานด้านแอนิเมชันจึงเป็นงานที่มีคุณค่า และต้องอาศัยความสามารถในการผลิต และไม่แปลกเลยค่ะ ที่เราจะนำแอนิเมชันมาจัดทำสื่อการสอนให้กับเด็กๆ เนื่องจากประโยชน์ของสื่อแอนิเมชันมีมากมาย เช่นสามารถสื่อความหมายให้เข้าใจได้ง่าย ใช้แอนิเมชันช่วยในการจำดึงความสนใจ แอนิเมชันสามารถอธิบายเรื่องราวที่ซับซ้อน เข้าใจยาก ให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพราะสื่อแอนิเมชันมีความน่ารักสดใสในตัวของมันเองอยู่แล้วค่ะ มีทั้งภาพ เสียง เป็นองค์ประกอบหลัก แต่เราก็จะไม่ทิ้งการใส่ตัวหนังสือเข้าไปด้วยนะคะ เพื่อเสริมทักษะทั้งด้านการฟัง การอ่าน และการมองเห็นภาพไปพร้อมๆกันค่ะ ประเภทของแอนิเมชันมี 2 ประเภทนะคะ เป็นแบบ 2D Animation คือภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ มองเห็นทั้งความสูงและความกว้างค่ะ ซึ่งจะมีความเหมือนจริงพอสมควร และในการสร้างก็จะไม่ซับซ้อนมากนัก สามารถสร้างด้วยโปรแกรมที่ง่ายต่อการทำงานได้มาก หรือสามารถวาดมือแล้วสแกนลงคอมพิวเตอร์ เพื่อดราฟเส้น ลงสีรันเป็นภาพภาพยนตร์การ์ตูนให้เราได้ชมกันได้อีกด้วยค่ะ รือจะวาดลงในคอมพิวเตอร์โดยตรงก็ยังได้ ตัวอย่างเช่นการ์ตูนเรื่อง One Piece โดเรมอนหรือภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏตามเว็บต่างๆ รวมทั้ง GIF Animation ด้วยค่ะ ประเภทที่ 2 คือ 3D Animation ค่ะ จะเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ มองเห็นทั้งความสูง ความกว้าง และความลึก ที่จะเห็นมีความสมจริงมากถึงมากที่สุดค่ะ มันถูกสร้างในภาพยนตร์หลาย ๆ เรื่องทีเดียว เราต้องออกแบบวัตถุ หรือตัวอักษรที่จะแสดงผลออกมาในลักษณะของโมเดล 3 มิติค่ะ และใช้พื้นฐานการออกแบบงานในลักษณะของเลขาคณิต เป็นพื้นฐานก่อนค่ะ เพื่อเข้าใจถึงมุมด้านต่างๆ ของวัตถุ และโมเดลมากขึ้นกว่าเดิม เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Toy Story Nemo เป็นต้นค่ะ รูปแบบของแอนิเมชันมี 3 แบบนะคะ แบบที่ 1 จะเป็นแบบ draw animation ค่ะ คือแอนิเมชันที่เกิดจากภาพวาดทีละภาพหลาย ๆ พันภาพ แต่การฉายภาพเหล่านั้นผ่านกล้องอาจจะใช้เวลาไม่กี่วินาที ข้อดีของการทำภาพแอนิเมชันแบบนี้นะคะ คือมีความเป็นศิลปะสวยงามค่ะ แต่ข้อเสียคือต้องใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างมาก ต้องใช้แอนิเมเตอร์จำนวนมาก แล้วก็ต้นทุนสูงด้วยค่ะ แบบที่ 2 เรียกว่า stop motion ค่ะ หรือเรียกว่า model animation ก็ได้ เป็นเทคนิคที่จะทำให้วัตถุที่เราวาด ปั้นหรือว่าออกแบบขึ้นมาขยับด้วยตัวเองได้ค่ะ จากเดิมที่เราวาดภาพลงบนแผ่น ก็พัฒนามาเป็นแบบที่เป็นการเอาดินน้ำมันมาปั้นเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆ และจัดท่าทางให้ออกมาต่างๆกัน แล้วค่อยๆถ่ายทีละเฟรมทีละเฟรมเพื่อทำให้ภาพที่รันออกมานั้นคาแรคเตอร์ขยับต่อเนื่องเหมือนมันมีชีวิตจริงขึ้นมาค่ะ และเทคนิคนี้ใช้กับภาพยนตร์ยุคเก่ามากมายค่ะ เช่น The Lost World King Kong และอีกหลาย ๆ เรื่อง เราเรียกกันอย่างติดปากว่าเทคนิค stop motion ค่ะ อีกทั้งในงานโฆษณาขายของเล่นหลาย ๆ โฆษณา ก็ใช้เทคนิคนี้ในการถ่ายทำด้วยเช่นกันนะคะ แต่การทำ stop motion ต้องอาศัยเวลาแล้วก็ทุ่มเทมากค่ะ เพราะบริษัทที่ผลิตภาพยนตร์เรื่อง James and Giant Peach สามารถผลิตได้วันละ 10 วินาทีเท่านั้นค่ะ แบบที่ 3 เราเรียกว่าคอมพิวเตอร์แอนิเมชันค่ะ หากใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยในการคำนวณสร้างภาพ จะเรียกว่าสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์แอนิเมชันปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ผลิตแอนิเมชันให้เลือกใช้มากค่ะ เช่น 3D Max Adobe Flash Adobe After Effects Blender Cinema 4D l i g h t w a v e Maya การทำแอนิเมชันด้วยวิธีนี้ประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ต้นทุนเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับแอนิเมชันรูปก่อนหน้านี้นะคะ ตัวอย่างภาพยนตร์แอนิเมชันรูปแบบนี้ก็จะได้แก่ Toy Story Nemo แล้วก็ Frozen ค่ะ นอกจากนี้เราสามารถแบ่งคอมพิวเตอร์แอนิเมชันออกเป็นลักษณะของภาพ เป็นแอนิเมชันแบบ 2 มิติ หรือแอนิเมชันแบบ 3 มิติได้อีกด้วยค่ะ วิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดในการผลิตแล้วก็ลดต้นทุนเป็นอย่างมากค่ะ โดยภาพยนตร์เรื่อง Toy Story เนี่ย ใช้แอนิเมเตอร์เพียง 110 คนเท่านั้นค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะ การสร้างแอนิเมชันขึ้นมาสักชิ้นงานหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ ต้องใช้จินตนาการแล้วก็ฝีมือในการสร้าง ถึงแม้จะมีโปรแกรมต่างๆ มาช่วยในการวาดหรือการสร้างให้ภาพขยับเอง โดยที่ไม่ต้องวาดรูปทุกรูปเองทั้งหมดแบบสมัยก่อน แต่ยังไงก็ยังต้องใช้ทักษะในการทำอยู่ดีค่ะเ